คุณเคยใช้ชีวิตซ้ำซากหรืออยู่แบบเดิมๆไหม ถ้าคุณตอบว่าใช่ เราก็คงเป็นคนประเภทเดียวกัน วันวันหนึ่งของเราก็วนเวียนซ้ำอยู่แบบนั้น ไม่มีอะไรใหม่หรือพิเศษ ในทุกวันที่ต้องตื่นนอนเวลาเดิม ต่อมาด้วยการอาบน้ำแปลงฟัน แล้วก็ลงไปเรียนหรือทำอะไรแบบเดิมๆราวกับถูกเซตระบบมาให้ทำตามคำสั่ง จะมีวันไหนบ้างไหมนะ ที่เราสามารถออกไปหาสิ่งใหม่ๆ ออกจากวันที่แสนน่าเบื่อ เพื่อไปพบกับสิ่งแปลกใหม่ที่รอเราอยู่ คือลูกอะแทบไม่มีเวลาที่ลูกอะจะได้รีแลกเลยอะลูกอยากจะแบบถ้าสมมติบ้านนี้นะ มีแบบพวกสระว่ายน้ำอะไรแบบเนี้ยพอลูกเรียนเสร็จเนี่ยลูกจะได้แบบกระโดดจมลงไปในสระว่ายน้ำแบบเนี้ย แล้วลูกอาจจะได้แบบรีแลกกับช่วงเวลาที่เหลือแต่ว่าเราไม่มีสระว่ายน้ำไงลูกอยากมีบ้านใหม่อ่ะใช่ ถ้าอย่างนั้น เราก็ขนของย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่กันได้เหรอไป บอกจะพาเราย้ายบ้าน ตอนนั้นเราคิดเพียงแค่ว่า เราจะได้หลุดพ้นจากวงเวียนของชีวิตที่ไม่น่าจดจำและไปสร้างช่วงเวลาชีวิตใหม่ ที่สดใสกว่าเดิมนี่เราออกมาเรามีที่ที่จะไปกันหรือยังไม่เป็นไรเนาะมีตัวช่วยผูแก็เลือกสเตนในทีเอสเราแค่เข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาหากันจองกันงั้นเดี๋ยวเราไปหาบ้านที่เราจะมาจองกันเลย ต้องบอกว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกของครอบครัวเรา ที่เราเดินทางกันอย่างไร้จุดหมาย และถึงแม้เราจะยังไม่มีจุดหมายสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ แต่เราก็ยังคงทุ่มเท เพื่อตามล่าค้นหาและไขว่คว้าช่วงเวลาที่เป็นทั้งประสบการณ์และความทรงจำไหนไหนอ่าผมเจอแล้วป้าโอเคไหมงั้นเดี๋ยวเราจองห้องพักจองบ้านนะ พอจองบ้านแล้วก็ก็จะได้แผนที่การเดินทาง เราก็ไปกันเลย ขวาไว้ขับต่อไปอีก 3 กิโลเมตร ที่เราจะไปพูวิลล่าเนี่ยหรือบ้านที่เราจองเนี่ยเราก็จะต้องมาหากับข้าวกันก่อน เอาง่ายๆหาเสบียงครับ หาเสบียงมาใช่กันแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะมีการย่างบาร์บีคิวบาร์บีคิวซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาที่ลาไปแล้วก็หาอาหารจีนใช่มันเป็นที่รวบรวมอาหารซีฟู้ดเลย เดี๋ยวเราจะไปซื้อซีฟู้ดกินอะไรอยากกินอะไรอยากกิน กุ้งฮะกุ้งกุ้ง กุ้งปูแล้วไปดูว่า มีอะไรให้เรากินบ้างดีครับเอาร้านไหนเอาร้านไหนเดี๋ยวขอดูข้าทั่วก่อนนะครับ เรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนพัดของละแวกนี้แต่เราต้องดูก่อนนี้ว่าเราซื้อร้านไหนเอาร้านไหนดีปะนั่นนะเอาไหน น่าจะเจอ น่าจะเจอเป้าหมายแล้วนะครับ ช่วงบ่ายๆ กับแดดที่ไม่ร้อนมาก ล้อของรถได้หยุดนิ่ง พร้อมกับครอบครัวหนึ่งที่กำลังตื่นเต้นกับบ้านใหม่ กับสถานที่ใหม่ที่เราไม่เคยได้ผ่านมาน้อง ก็ปกตินะคะเหมือนพูวิลล่าทั่วไปนะคะอ๋อมีเครื่องซักผ้ามีอะไรด้วยโอเคงั้นอันห้องเราแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นต่อกันไปนี่คือห้องแบบธรรมดา ห้องที่สองเหมือนอันนี้คือตู้หมดเลยใช่ไหมมิเตอร์ไฟที่นี่จำได้ว่าหน่วยละหกบาทได้เราจะไปดูห้องมาสเตอร์รู โอเค โอเค เดี๋ยวน่กเลื่อกัน ห้องนี้นะคะจะมีเตียงที่น่าจะนอนได้ประมาณสองสามคนเลย แล้วก็เตียงสูงด้วยใช่อุชิวอชิวเมาเลยครับ นี่เนาะนี่า้นะกระโดดมาเลยนงิกีตาไว้บนก่อน แล้วนี่นะคะก็ คือทั้งหมดของภูวิลล่าที่เรานะคะมา ดูกันนะคะพาบ้านเนาะเป็นบ้านใหม่ของเราเนาะที่นี่ก็คือบ้านใหม่โซฟาใหม่ ห้องครัวใหม่ ห้องนั่งเล่นใหม่หรือถ้าใครอยากได้ละเอียดกว่านี้ไปที่เว็บไซต์ family holiday เอ s นะคะเดี๋ยวผมจะเขียนบล็อกเกอร์เอาไว้ให้และตอนนี้นะคะก็เราก็ขอตัวไปกินข้าวไปพักผ่อนนะคะ แล้วก็ไปเล่นกันต่อแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการถ่ายพวกความแบบอะไรมาให้ทุกคนดูกันนะครับเนี่ยก็ใช่ รรมในวันหยุดครั้งนี้ คงเริ่มต้นด้วยการกระโดดลงไปเล่นสระน้ำที่อยู่กลางบ้าน ด้วยความอากาศที่ไม่ร้อนมาก จึงทำให้เราเล่นกันได้อย่างเต็มที่ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะว่ายน้ำแข่งกันว่ายน้ำเอาลองเขาได้สามคนถึงเวลาที่จะปาร์ตี้อาหารทะเล ในช่วงที่เราจัดจานจัดอาหาร เตรียมขนของออกไปกินข้างนอก ก็ได้เจอนกตัวหนึ่ง ตอนเห็นครั้งแรกขนสีสวยของเจ้านกน้อย มันว้าวมากจนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเก็บภาพเอาไว้ แต่การเจอกันในครั้งนี้กับเจ้านกตัวน้อย คงไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ แต่อาจจะเป็นโชคชะตาที่ทำให้เราโคจร และมาพบเจอกันก็เป็นได้ และท้ายที่สุดก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเหมือนกัน ที่นกแสนสวยเมื่อครู่นี้ต้องมากลายเป็นอาหารของเจ้าแมวตัวหนึ่ง ซึ่งเราคงได้เรียนบทเรียนอะไรมากมายกับการออกมาสัมผัสเหตุการณ์นี้ เราไม่รู้เลยว่า เรานั้นจะมีเวลาได้นานแค่ไหน ไม่รู้เช่นกันว่าจะอยู่มอบรอยยิ้ม ให้กับคนที่เรารัก ได้อีกสักเท่าไหร่ มันจึงทำให้ทุกช่วงเวลานั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำในสิ่งที่อยากทำให้กับคนที่เรารักก่อนที่มัน จะสายเกินไป และนี่คืออีกความทรงจำที่แสนล้ำค่าของครอบครัวที่เราอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง thank you